พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนจิบจิบเทคโนโลยีการสื่อสารระหว่างคนกับคอมพิวเตอร์ ในยุค IoT ที่เน้นความสะดวก ทันใจ ผู้ให้บริการส่วนใหญ่ จึงหันมาใช้ระบบอัตโนมัติในการสื่อสารกับลูกค้า แทนการติดต่อสื่อสารแบบเดิมๆครับ แต่การคุยกับระบบอัตโนมัติก็ยังมีข้อจำกัดไม่เหมือนคุยกับคนจริง ๆ ซึ่งปัญหานี้ นักวิจัยไทย ได้แก้ไข และพัฒนาระบบผู้ช่วยอัตโนมัติที่โต้ตอบได้เสมือนคุยกับคนจริง ๆ ขึ้นมาแล้วนะครับ จิบจิบ CUI เป็นแพลตฟอร์มระบบผู้ช่วยอัตโนมัติ ที่ประกอบด้วยเทคโนโลยีพาทีแพลตฟอร์มรู้จำเสียงพูด ช่วยเปลี่ยนเสียงเป็นข้อความ อับดุล แพลตฟอร์มสร้างแชทบอทที่สามารถวิเคราะห์ข้อความภาษาไทย ช่วยหาคำตอบ และสร้างบทสนทนาโต้ตอบผู้ใช้งาน และวาจา แพลตฟอร์มสังเคราะห์เสียง ที่สร้างเสียงสนทนาอย่างเป็นธรรมชาติ จึงรองรับการสื่อสาร ได้ทั้งการพิมพ์สนทนา หรือสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทย ให้บริการข้อมูลได้ครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นการตอบคำถาม การจองขอรับบริการ สามารถประมวลผลแบบคลาวด์คอมพิวติ้งเชื่อมต่อกับบริการต่างๆ วิจัยและพัฒนา โดย n e c t e c h สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000